มงคลชีวิต มงคลที่ 38 จิตเกษมเขมัง เอตัมมังคาลมุตตมัง ความที่จิตไม่มีภัย ไร้อุปัตถวะ อันเกิดจากการละกิเลสสิ้นเชิงแล้ว ชื่อว่าจิตเกษมหรือเขมัง ความมีจิตสะดุ้งกลัว ชื่อว่าภัย อาการที่จิตไม่เป็นสมาธิ ชื่อว่าอุปัตถวะ อาการที่จิตติดขัด คือข้องอยู่ในอารมณ์นั้นๆ ชื่อว่าอุปสรรค ความที่จิตไม่มีภัย อุปัตถวะ และไม่ติดขัด จึงชื่อว่าจิตเกษม ลักษณะของผู้มีจิตเกษม ความงุ่นง่าน หงุดหงิด ย่อมไม่มีในใจของพระอริยะผู้ผ่านพ้นไปแล้ว จากการคิดกังวลที่จะได้เป็น จะไม่ได้เป็น อย่างนั้นอย่างนี้ ท่านปราศจากภัย มีแต่สุข ไม่มีโศก แม้แต่เทวดาก็มองใจท่านไม่ถึง ยังเป็นอยู่ก็ไม่เดือดร้อน เวลาจะตายก็ไม่เศร้าโศก ถ้าเป็นปราดมองเห็นที่หมายแล้วซ้าย ถึงอยู่ท่ามกลางความเศร้าโศกก็หาโศกไม่ พระอรหันต์เป็นผู้หลุดแล้วจากบ่วง ไม่มีอะไรจะหน่วงรั้งให้พวง ย่อมอยู่ในฐานะเป็นสาวกชั้นนำซึ่งจะทำหน้าที่ของพุทธสาวกได้ดีที่สุด บริบูรณ์ที่สุด กิจหรืองานหลักของผู้บรรลุนิพพานแล้ว จึงได้แก่ การแนะนำสั่งสอน การให้ความรู้ การส่งเสริมสติปัญญาและคุณธรรมต่างๆ ตลอดจนการดำเนินชีวิต และประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง ในทางที่มีความสุข มีคุณธรรม และเป็นชีวิตที่ดีงาม ซึ่งคนภายหลังจะถือเอาเป็นแบบอย่างได้ จิตเกษมจัดเป็นมงคลเพราะ 1. ทำให้เป็นผู้ปราศจากทุกข์ 2. เป็นพุทธสาวกที่สมบูรณ์ที่สุด 3. เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง 4. หมดเหตุปัจจัยแห่งการเกิดแล้วเกิดเล่า 5. จากทำกิจเพื่อตนเองและผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์